นักปั่นซอสเมือหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนี้ผมพามาเล่นเกม Fortune T นะต้นไม้แห่งโชคลาภอันมั่งคั่งนะฮะท่านผู้ชม วันนี้ผมเอาเงินทุนมาหมด 3,500 บาทนะ ไปต่ำสุดเกมนี้1บาท สูงสุดอยู่ที่ 2,000 บาทนะฮะท่านผู้ชมนะ ก็เดี๋ยวจะมีการซื้อฟีเจอร์ด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะ แต่ตอนนี้ผมขอไหลนอกก่อน10ทีนะฮะ กมนี้ก็เป็นเกมเก่าในค่าย PG นะฮะ ท่านผู้ชมก็สำหรับที่ใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะฮะ ก็สามารถไปตำได้นะ ดอกนี้เจมานะฮะท่านผู้ชม เออคูณสามคูณสามเข้าไปคูณเป็นห้าแล้วตอนนี้ คูณไปเรื่อย ๆพอมโบไปขออนุญาตไปเพิ่มเทอร์โบแล้วก็เพิ่มเบ็ดสักสิบบาทนะฮะู้า ลิ้นพัน เงียบเก็บโอ้โห เงียบเก็บนะฮะ ขออีกสิบทีนี้มันจะไปเป็นเช่นไรนะ เงียบนะท่านผู้ชม ตอนนี้ยังเงียบอยู่นะฮะ ไปอีกสิบทีนะฮะท่านผู้ชมแรงเงียบเหลือเกินเออมาให้หน่อยนะคอมโบมาให้หน่อยนะ ฮะ เออคูณห้าตอนนี้เงละมันวิ่งสี่ร้อยยี่นะสายเขียวรู้ดีนะสี่สองศูนย์นะฮะเออไปต่อนะฮะท่านผู้ชมขออีกสิบทีนะฮะเดี๋ยวผมเพิ่มเด็ดละ ก็คอมโบให้ยาวๆหน่อยนะฮะ ขอยาวๆหน่อยนะฮะขอไปเลยจ้าสองร้อยถังที่แปดนะฮะท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อฟีเจอร์ละอะไรไม่อีก เออ ไหลไม่อีกอย่างนั้นท่านผู้ชมคุณฮาไปแล้วมีต่อ เอ้ยังหลายนอกก็แตกดีเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมไปถุ้เสิบบาทเลยนะฮะเจ็ดร้อยห้าสิบลุยครับ ขอร้องละอย่านะ อย่านะเลิกมาขอเต็มกระดานหน่อยนะฮะท่านผู้ชมก็สำหรับเกมนี้นะฮะก็ ในการซื้อฟีเจอร์ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมก็คือว่า ถ้าสมมติมันมีตัวคูณมาเนี่ยเริ่มแรกมันจะมีตัวคูณให้สามตัวใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บมันไหลลงมาเนี่ยถ้ามีตัวคูณในตัวคูณหนึ่งตกลงมาเนี่ย โบนัสมันจะได้เพิ่มไปเนี่ยอย่างผมเนี่ยไม่ตกมาสองรอบอ่ะรอบนี้มานะฮะเนี่ยรอบนี้ตกมันก็จะเพิ่มไปสามทีนะฮะท่านผู้ชม สนุกครับเกมนี้ฟีเจอร์ รที่ใส่เบ็ดเยอะก็มีโอกาส ชนะรางวัลเยอะครับผมขออีกตัวนึงอย่าพิ่งหมดดิเออสองสองเหลืองนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยจะจะแจกคูณขึ้นไปนะมามามาจะคูณเพิ่มไปอีกสามนะฮะท่านผู้ชม ยังไงก็ได้นะฮะ ขอเต็มบรรดาทักทีเถอะ ยังไงก็ได้ครับ ขอเต็มบรรดาทักทีเถอะนะฮะขอเต็มบรรดาหน่อยนะฮะท่านผู้ชมนะ โอ้โหเะไรออีกดอกเดียวนะฮะท่านผู้ชม ไม่ได้ดอกนี้คือหยุด แค่นี้นะฮะพอแค่นี้เลย แต่ผมว่ายังมาไหมมานะครับเออยังได้ต่อนะฮะ อยากได้เต็มหน้ากระดานจัง อกนี้ก็ต้องมาสิครับ ไม่มาเหลืออีกดอกเดียวนะฮะท่านผู้ชมนะมาลุ้นกันว่าเราจะได้ไปต่อหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้ไปต่อนะ หยุดแค่นี้นะครับท่านผู้ชมเท่าไหร่ครับคูณคณคณเข้าไปยิดคูณเข้าไปนั้นเท่าไหร่ครับสี่พัน เปล่าสี่พันสามนะฮะสิบบาทเย็ดแค่ดอกแรกมาแล้วนะฮะท่านผู้ชม ดอกแรกก็มาเลยนะฮะ ผมขอเพิ่มเบ็ดไปเลยดีกว่านะ ถ้าถ้าเป็นงั้นนะ ขอไหลนอกก่อนสิบทีนะฮะ ไปครับไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆนะฮะวายสามโปช็อตนี้แปดร้อยหกสิบสองแล้วมีวายลงมาอีกสองตัวพันเจ็ดนะพันเจ็ดยี่สิบ เ็นเรื่องแล้วไงวันนี้เป็นเรื่องแล้วไงครับ เกมต้นไม้นะฮะต้นไม้แห่งโชคลาภไหลนอกนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมไหลนอกดีเหมือนกันนะครับโหตอนนี้ขึ้นมาหนึ่งหมื่นแล้วฮะท่านผู้ชมนะเงิน ไปซื้อฟีเจอร์ดีกว่านะ ขอ เบ็ดนี้แหละสามห้าเจ็ดสิบ สามพันเจ็ดห้าสิบนะขออภัยด้วย เริ่มไปเลยนะช็อตนี้ถ้าแตกจะเยอะใน่ผมพอเลยนะครับคุณผู้ชมนะ ไม่เล่นต่อแล้วนะครับ เฮ้ยเป็นมาอนี้สิออคิดว่าจะเกมไวนะฮะ ซื้อไปแพงด้วยสี่ประเด็นนะฮะ อย่างรวดเร็วอีกทีนึงเออ ยังได้ต่อนะฮะท่านผู้ชมนะเรา ยังเป็นเรายังไปต่อ เฮ้ยขออีก ทีหนึ่งได้ไหมทีสุดท้ายแล้วนะท่านผู้ชมเออทองเหลืองมาได้ตัวคูตัวคูเพิ่มไปอีกนะฮะเท่านั้นนะฮะสามมาอีกเออไหลๆเลยนะฮะสำหรับตอบนี้นะแต่เนี้ยผมพอเลยเลิกเล่นเลยกว่านะฮะ ไม่ได้เสียวกันอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชมตายเสียวอีกแล้วแต่ว่ามาอีกนะฮะมาอีกก็คูณไปอีกหนึ่งโอ้โหล้มเหมือนกันนะครับโอ้โหแย่แล้วนะทีสุดท้ายแล้วนะท่านผู้ชมทีสุดท้ายแล้วนะฮะเออช็อนี้เปลี่ยนเป็น ทองสีเหลืองแผ่นสีเหลืองนะฮะก็มีตัวคูณเพิ่มมาอีกสองนะโอ้โหทีสุดท้ายอีกแล้วนะทุกคนนะต้องอย่างนั้นนะฮะเออ ีสุดท้ายอีกแล้วนะครับทุกคนตอนสุดท้าย โอ้โห ไม่มีนะพอเท่านี้นะฮะท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวมาดูลุ้นเงินรางวัลจะได้เท่าไหร่นะครับ ครับวันนี้ผมเอาเงินทุนม้าหมด 3,500 บาทเท่านั้นนะฮะก็แตกไปทั้งหมด 16,500นะประมาณนี้หรือว่ายังไงผมคิดเพียงไงก็ลองบอกมาด้วยนะ ก็อย่างที่ผมบอกนะเกมสล็อตเล่นได้รีบถอนนะครับ อย่าไปจงอยู่กับเขานะ ก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะฮะท่านผู้ชม วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับท่านผู้ชมว่า EP หน้าจะผมจะทำเกมอะไรให้เล่นนะฮะท่านผู้ชมนะจะมารีวิวเกมไหน ไปแล้วครับ เดี๋ยวเราพบกันครับ สวัสดีครับ